สำหรับประโยค女士您好我们来取我们的行李แปลว่าสวัสดีครับ พวกเรามารับกระเป๋าครับคำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิงคำว่า你好แปลว่าสวัสดีคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า来แปลว่ารับคำว่า取แปลว่ารับคำว่า我们 แปลว่าพวกเราคำว่า的แปลว่าของคำว่า行李แปลว่าสัมภาระสำหรับประโยค先生请问您的名字是什么แปลตามภาษาจีนคือ คุณผู้ชายค่ะ ขอถามว่าชื่อคุณคืออะไรคำว่า先生แปลว่าคุณผู้ชายคำว่า请แปลว่าขอคำว่า问 แปลว่าถาม คำว่าหนีแปลว่าคุณหรือท่าน คำว่าเตแปลว่าของคำว่าหมิงจื่อ แปลว่าชื่อคำว่าชิแปลว่าคือคำว่า什么แปลว่าอะไร